ยยมีพออแ闇ぽมや闇ぽเลอะเลอะไปแต่ลมีปอเลอะขี้เงลาภาษาตากันดูแลหอคูจะมีเจ้าปลาเวนิตัวแต่เทจะมีจันนาเปลือตามีก็ people ni ma nu le Kiga pa ba sa Ta lu ko draw a clay ကဦးတဲ့လေ